ขอกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Fairy and Channel นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Roblox นะคะเกม Roblox ในแมปเอ่อ Rainbow อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็จะมาเล่นในมือถือกันนั่นเองแป๊บนึงนะทุกคนขอปรับไมค์กันโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็แปลกนิดนึงนะเพราะเราจะมาเล่นในมือถือนี่อะไรอะ่ะ โอ้โห แอบได้ด้วยนะคะ ทุกคน คือแบบนี้มันดีมากทำดีมากเลย อันนี้เราเพิ่งมาเล่นนะเนี่ย เห็นมันมาโปรโมทอยู่ตรงหน้าเว็บ ไอ้หน้าโรบอกตั้งนานละ ก็งงอยู่ว่าคือแบบอะไรนะคะก็เลยอยากลองมาเล่นดูนะ อืม มันก็ทำแอนิเมชันดีนะ ชอบท่ากลมมาก ท่ากลมเข่าเสื่อมนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่า ถ้ามันเข้าไปยังไงก่อน เฮ้ยอัตมาเอาลืมไปไม่ใช่อัตมานี่ถ้ามันเข้ายังไงเฮ้ยทำไมเขามีกล่องสวยจังอ่ะนี่อัแฟลไลท์โชบูไฮแฟลไลท์เหรออ๋อ เดี๋ยวมันแหลกไม่ต้องเปิด โอ๊ะ นี่คือเรายังแบบ ยังไม่ทันได้ดูอะไรเลย แล้วมันก็ว้าพ์ปไปแล้วนะคะ ตอนนี้มันพาเราว้าไปเรียบร้อย ตอนนี้เรากำลังเป็นอุตะนะครับใส่หูฟังอย่างดีเลยอุตะ โอเคอะเพิ่งพูดเรื่องนั้นเลยติดกสิทธิ์นะเออแต่ก็มันก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรหรอก โอเคเราพร้อมละเพลเยอร์หกแล้วก็เป็นเจ็ดนะคะ โอเคเดี๋ยวดูช็อปกันดูดีกว่าอู้มีเงินด้วย ตอนนี้เรามีศูนย์บาททุกอย่างซื้ยบาทแล้วก็มีอะไรขายเยอะแยะไปเต็มไปหมดนะคะโอเคเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว อันนี้ยังไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแล้วดูเพื่อนเราเพื่อนสภาพคือแบบงึงงันงึงงันงึงงันเออ ต้องไปทั้งเออโอ้โห มีคนมาเปลี่ยนป้าย เฮ้ยเขาทำแอนิเมชันดีนะเนี่ยเฮ้ย ทุกคนเขาทำแอนิเมชันดีมาก โอเคเลย ใช้ได้อ้าวเสียงรถชน เอาทุกคน เออเออเออช่วยฉันด้วย เออเออลาก่อนเฮ้ย เพื่อนเราโดนจับไปแล้วนะทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับ ฉันต้องการให้มีเอ้ฉันต้องการให้คุณช่วยช่วยอะไรอุ้ยดีหนาวบล็อกของฉันเนี่ยอะไรอ่ะ ให้ทุกคนเนี่ย ไปหานะ หาอะไรสีดำๆดีมากแล้วยังอ่านไม่เสร็จเลยอ่ะ มันเร็วมากเลยอ่ะ เกินปุยมุ้ย แล้วนี่มันเล่นยังไงไม่เคยเล่นด้วย แล้วเพื่อนไปไหน เราจะไปทางไหนดีนี่อะไรอะแอบได้เหรอถ้าเราแอบแล้วผีจะหาเราไม่เจอเหรอแล้วนี่มันเล่นยังไงเรางงสับสนมากค่ะอ๋อ ให้เราหายบล็อกเนี่ยเหรอโอเคได้ได้ได้นะคะโอเคโอเคตอนนี้เราเล่นหนาวมากหนาวมากๆเลย แลวยืนยันจากไปพี่วัง พี่วา คือมันมีที่แอบด้วยอ่ะ ดีมากเลยอ่ะ ถ้าเรากล่องออกมาแล้วผี จะไม่เห็นเราใช่ไหม เสียงคือแบบตุมตามตุมตามเหมือนในโรงหนังเลยเนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะ แล้วก็อยู่ในที่ไหนไม่รู้นะ ี่แกแอบไปก่อน เฮ้ยกล่องมันเดินได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ค่อยค่อยคานไป เวลาดูตลกจังอะโอ้โห เสียงอะไรเนี่ย เสียงโคตรหลอนเลย คืออะไรเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้นะเสียงอะไรยอไม่รู้ เปิดประตูไปดูก่อนเลยชิบขึ้นไปดูดิไหนไหนไหนไหนไหนมีอะไรบ้าง ลูกศรชี้ไปทางนี้ก็ไปทางนี้ อะไร อ่านว่าอะไร เอ่อแฮมล็อก วูด home to the rainbow friend บ้านไปที่เรนโบว์เฟนก็คือสายลุงเพื่อนเนี่ย เพื่อนสายลุงเนี่ยอู้เสียงเริ่มดังอุ้ยมันไม่เห็นวัยรุ่นวัยรุ่นไม่เห็น โคตรน่ากลัว เอาบักบักทุกคนเราบัก ที่ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่า คือไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะหลอนมากนะคะ เดินมาดุมดุมดุมดุมดุมดุมดุมเลยดีนะ กดกล่องทันน่ะมีทางไปเราไปดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็แอบได้นะคะวิ่งมีที่แอบหลายที่มาก สียงอะไรอะตุ้มตามตุ้มตามเลย เสียงดังมากนะคะเสียงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยในห้องนี้มีอะไรไหมนะโอ้โคตรหลอนนะทุกคน แต่ดีนะที่มันยังมีให้เราแอบได้อ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะ อ้าว คือ อ๋อครบแล้วเหรอ ขอบคุณมาก พวกเนยยังดูไม่ทันเลยหนาวผมเบาพัดลมแบบ โอเคอ๊อ๊อวันดี พวกนายโห ตัวยาวเป็นเกลียวเลยอ่ะฉันควรจะพักผ่อน แล้วก็ไป กลับไปวันพรุ่งนี้ต่อ มีคนเดสลอเล่ไปหนึ่งคน ไปคืนต่อไป โอเค พักผ่อนพักผ่อนเพื่อน อยากพักผ่อน พักก่อน แม้งบอกให้พักผ่อน อยากละอ่อนลบสลุลาวจะพักผ่อนพักผ่อน พี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพอ เฮ้ย ดูการ์ตูน โอ้ไม่กอดพอเลย เสียงอะไรเปี้ยว อเคเด็ยงสีเขียวอะไรเนี่ย ฉันไม่รู้ ฉันไม่ต้องการ อะไรอ่ะ โอ้ย มันเร็วเกินไป คุณเขาจะไม่เห็นคุณใช่หรือไม่ ประมาณนั้นใช่ไหม ค่อยชินเลยนะคะ ก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ ไม่มีอะไรอะ่ะกระจกธรรมดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราได้อาหารสัตว์มานะคะ ตอนนี้ต้องเอาอาหารสัตว์ไปวไหน ฟู้ดเหมือนกันปุ๊บปึ๊บแอบก่อน ไม่เสียงอะไรมันดังได้ขนาดลูกศรมันบอกให้มาทางนี้อีกกันนะคะ แสดงว่าก็ต้องไปทางนู้นใช่ไหม ตามลูกศรสีฟ้าไป รู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดเยอะๆก็ดีนะเตือนเตือนสมองดี ทางนี้เหรอมันมืดจังอะ่ะ เฮ้ย นี่มันทางตันไม่ใช่เหรอ างตันจริงด้วย หาทางออกดีกว่าทุกคน เป็นเกมที่ฉันรู้สึกงงกับมันมาก รู้สึกงงได้เลย เนี่ยมันบอกให้ตามลูกศรไปให้ตามไปไหนอีกอะตรงข้ามเหรออ๋อรู้แล้วเราใส่ตรงนี้ใช่ไหม เข้าใจละใส่จริงด้วย เดี๋ยวไปหาต่อ โอ้ยเสียงมันดัง อาจริงๆเราไม่รู้เลยนะว่ามันแบบมันแอบได้จริงไหมอ่ะ ไออันเนี้ยโอเคให้เราเข้าไปดูกันก่อน โอเค going on a f i e l t i p นะคะโอ้โห นี่คือแบบจัดเต็มสุดคือแบบตอนนี้หนาวมาก server starting รอสสิบองคนนะคะเทียจะไปรอนะคะจริง ๆ เกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะ แต่ว่ามันก็มีความยากอยู่ตรงที่เราไม่รู้ด้วยว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะคะเพราะเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน เราไม่เคยเล่นเข้าใจไหมไม่เคยเล่นนะคะ คือสำหรับคนที่เคยดูมา หรือว่าเคยเล่นมานี่เขาจะคิดว่า easy แต่ว่าสำหรับเรานี่คือแบบ ก็เราไม่เคยเล่นนะคะ เราอยู่ไหน เราอยู่ตรงนี้ over นะคะเหมือนจะเป็นว่าโลกเก่าไงปะดูดิไอ้เนี่ยมันแบบมันทำให้รถเราต้องพังเสียหาย เพื่อนเราหนึ่งคนก็จะโดนดึงไปนะคะ คนนี้ได้โดนไปนะคะ ลาก่อนเพื่อนช่วยจะด้วยเฮียไปแล้วนะครับ มันเป็นเกมหนีฆาตกรหรือเปล่าทุกคน เอาบล็อกมันหายไปอะไรอย่างนี้นะคะ ให้ไปตามหามันกลับมาที่เดิมนั่นเอง โอเค ดีมาก ไปเลย แล้วทำไมเราต้องทำตามที่มันสั่งปดยถามเจง ไม่มีเวลาจับนะคะเกมนี้ เอาเพื่อนแย่งไปเรียบร้อย แย่งไปเลย ต้องสองอันประถูโอ้ขับคืนเพื่อนหาเจอไวมาก ในตัวเนี้ยมันมาแล้วนะคะ ตอนนี้มีสองตัวไอตัวนี้มันสามารถฆ่าได้ Yes I'm ready to tomorrow นะคะ Oh my god ทำไมคนตายเยอะจังในนั้นเนี่ย ก็ตายได้ยังไงอย่างงงมาก ไม่ปีดเลยรู้สึกแย่มาก ตอนนี้ไอตัวสีเขียวมันกำลังตื่นขึ้น ให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่ามันอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับเขา าจะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยปะอ่ะ อ่ะแปลไม่ค่อยได้ เหลือสามคนเนี่ยนะ แล้วคืนที่สอง มันช่วยไหมเนี่ยการปิดแบบนี้ ีทางไปตรงนี้ด้วยหรอเพิ่งรู้ไหนกอดมา โอ้ไหนกอดโอ้โห เพื่อนเปิดไปแล้วเจอเลย ต้องการที่จะตามเพื่อนไปตลอดทุกที่ เพื่อนจะไม่แบ่งเราจริงๆ เหรอเราช่วยแบ่งเบาภาระได้นะนาย ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ส้มออกมา ไม่ใช่แล้วมันคืออาหารไม่ใช่เหรอโอ้นี่มันเซอร์ไพรส์มาก ตัวสีส้มมันได้ออกมาจากถ้ำแล้ว ตอนนี้มันได้กินอาหารเล็กน้อยเข้าไปแล้ว ไม่มีใครตุยเย่นะคะตอนนี้ โอ้คนนี้ตุยเย่ไปแล้วหนึ่งเหลือสองคนเหรอทำไมทำไมคนนั้นต้องตุยเย่ด้วย เร็วๆคนเดียวตุยเย่คือไม่อยากตุยเย่เราต่อไปเราต้องตุยเย่แน่ไม่อยากตุยเย่ โอ้ ตอนกลางคืน ในเวลาตอนกลางคืนนะนะ พวกเราได้ไปที่แมชชีน อ้าวอ่านไม่จบเลย อย่าเร็วมากดิอืมทำไม มันถึงมีรอยตีนคนล่าอะไรประมาณนั้นแบบ หาอะไรอีกเนี่ย เจอมันแล้ว ฉันเจอมันแล้วเจอประสีแดงอะอาจจะสีเหมือนกันทุกอันอยู่แล้วก็ได้ ี้คือที่แอบเหรอ โอเค แอบไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของโลก ำรวจทีละห้องเดี๋ยวก็หาเจอเอง ห้องนี้มันต้องมีบ้างแหละทำไมมันไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลย ิปะโถปิดไปก่อนเผื่อมันโผล่มาหน้าประตูตกใจนะ่ะ หล่อเร็วเกินมันเกิดอะไรขึ้นพวกเราควรทำยังไงดีฉันอยากตายฮะเกิดอะไรขึ้นกับแมชชีน ทำไมตอนนี้มันมืดไปหมดเลย ฉันไม่สามารถมองเห็นได้ ตอนนี้ไม่มีใครตุยเย่นะครับ ไปเลยนนิกไนท์อิน โอ้ยเร็วเกินไปให้ฉันสลีปบ้างเถอะฉันขอร้อง ฉันต้องการสลีปปิ้งเข้าใจไหมแป๊บนึขอย้ายที่กันไปนั่งบนเตียงแป๊บรู้สึกเมื่อยหลัง ได้เลยนะเนี่ย โคตรเมื่อยได้นั่งสักที ฉัน ก้ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครอือฮะ มันคืออะไร มันเกิดอะไรขึ้นก่อนไหน หาแบตเตอรี่นะฮะทำไมเพื่อนมีไฟฉาย แล้วถ้าเปิดไฟอย่างนี้ผีมันรู้ไหมอะทุกคน นี่เราไม่แน่ใจ ว่าผีมันรู้ไหมนะ พูดเลยว่ามืดจริงทุกคน แบตเตอรี่เก้าอันเหล็กสามอันนะตอนนี้พอเ้นจ์ไฮอืมโอเคพอเข้าใจอยู่นะ คือทุกคนตอนนี้ช่วงแรกๆอาจจะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องชิสมาธินิดนึงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย เฮ้ยเพื่อนหาเร็วมากเลยหาไม่เจอเลยหายากมาก เพื่อนรู้ได้ไงมาแล้ว ไอตัวกิ้งกีเนี่ย คือเสียงมันเหมือนเสียงกระดูกแล้วมันโคตรร้อนเลย แบบมันกรดกรด เป็นเพื่อนคนแรกปีหนึ่งพันปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเอ็ดเพื่อนคนแรกของบัวแต่จริงๆมันคือพี่พิจพันใช่ไหมเทป no เหมือนว่าอะไรสักอย่างเนี่ย ขอบคุณมากที่ช่วยเป็ดพาวเวอร์กับมาโอเคนี่จะเป็นครั้งแรกเลย ขอบคุณมาก ที่ช่วยฉัน ขอบคุณสำหรับปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้อะไรฉันจะสร้าง เป็นตัวตัวปาร์ตี้เอาละเธอถึงเวลาปาร์ตี้โอเคชื่อคนไปแล้ว บ๊ายบายลาก่อนเออไม่มีใครตุยเย่เราก็ยังอยู่นะคะโอ้ยังไม่อีกเหรอ เฮ้ย อะไรเราต้องเอาตัวมาด้วยเหรอ จะเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วตอนนี้ โอเคฉันพร้อมแล้วเค้กอะไร โอ้โหที่นี่กันเถอะ ถ้าเป็นปาร์ตี้จริง อย่าฆ่ากันนะ Don't talk จะรู้ว่าห้ามโดนลูกบอลใช่ไหม อดชีวิตมีสวยเวอร์ yes จบแล้ว Rainbow Friend yeah! จบได้ขอบเพื่อนแล้วเนี่ย เย้ yeah! เพลงจบนี่โคตรมันอะเพลงจบมันมากฮะยังมีฉากอีกเหรอ ดูเหมือนว่า เขายังไม่เข้าใจมัน โอ้โห ดูหน้าตามัน เกี่ยวกับเรื่องบางสิ่งบางอย่าง ของที่นี่มันมีมากมายอะไรประมาณนั้นปะ Rainbow Friend ยูวองฮะะโอเคกณชนะนะ เอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้ก่อนค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ บ๊ายบาย เฮ้ย ไปกันเลย ว้าว